วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาแต่งหน้าในลุคนูดเบดกันนะคะ ลุคนี้เนี่ยเป็นสีที่สามารถแต่งได้จริงในทุกๆวันเลยนะคะ เป็นสีที่ดูดีมากๆ แล้วก็เข้าได้กับทุกสีผิวเลยค่ะ เรามาเริ่มด้วยการลงรองพื้นกันก่อนเลยค่ะโดยจะใช้รองพื้นตัวใหม่จากสีจันนะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นงานผิวที่ให้ลุคเบสกินตามเทรนช่วงนี้เลยค่ะ รองพื้นตัวนี้เนี่ย เขามีเทคโนโลยี Triple Powder นะคะ จะให้ความรู้สึกที่บางเบานุ่มลื่นเหมือนทาแป้งเลย พร้อมมีกันแดด SPF 50 PA 4บวกด้วย โดยวิธีลงนะคะนุ้ยจะลงโดยการบีบลงไปที่หลังมือก่อนเพื่อวอร์มรองพื้นนะคะ จากนั้นเนี่ยนุ้ยจะใช้ฟองน้ำที่เปียกหมาดๆนะ แตะรองพื้นแล้วค่อยมากดเบาๆลงบนผิวค่ะ วิธีนี้นะคะจะช่วยให้ลงรองพื้นได้เนียนมากขึ้น ติดทนมากขึ้น รองพื้นไม่จับกันเป็นก้อนนะคะ ดูเป็นงานผิวสุดๆ คือเหมือนตื่นมา แล้วก็สวยแบบนี้อยู่แล้วเลย ขั้นตอนต่อไปหนูจะลงเป็นคอนซีลเลอร์จากสีจันตัวนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดดีเป็นธรรมชาติมาก เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะ ดูไม่หนาแล้วก็ยังให้ลุกงานผิวได้ดีมากค่ะ โดยวิธีลงนะคะนุ้ยก็จะแตะไปที่รอยสิวหรือบริเวณที่เราต้องการปกปิดนะคะ จากนั้นนะคะนุ้ยจะใช้แปรงหัวแบนๆเล็ก ๆ แบบนี้นะคะ เกลี่ยเพื่อที่จะทำให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะ กวิธีหนึ่งนะคะ ที่จะทำให้ลงคอนซีลเลอร์ได้เนียนๆนะคะก็คือการนำคอนซีลเลอร์มาวอร์มที่หลังมือก่อนนะคะ จากนั้นเนี่ยก็ใช้แปรงค่อย ๆ ไปแตะที่รอยสิวหรือว่าจุดที่เราต้องการจะปกปิดค่ะเป็นไงคะ อันนี้แค่รองพื้นกับคอนซีลเลอร์นะคะ แค่นี้คือผิวก็ดูเนียนมากๆแล้ว จากนั้นนะคะนุ้ยก็จะทาแก้มโดยใช้ลิปสติกสีออกนูดๆนะคะ วอร์มลงไปที่หลังมือ แล้วค่อยๆใช้ฟองน้ำนะคะ แตะที่ลิปสติกนะคะ แล้วค่อยๆมาเกลี่ยที่แก้มค่ะ อนต่อไปมาลงแป้งกันค่ะ โดยนุ้ยจะใช้แป้งผสมรองพื้นตัวนี้จากสีจันนะคะ หรือเรียกอีกชื่อนึงนะคะก็คือแป้งแนบเนื้อนั่นเองนะ ตัวนี้เนี่ยแนบเนื้อสมชื่อจริง ๆนะคะ คือบางเบาแต่เนียนกริบเลย ช่วยพางรูขุมขนให้ผิวดูเนียนมากขึ้นนะคะ โดยนุ้ยจะใช้พัฟนะแตะลงไปเฉพาะช่วงทีโซนนะคะ นั้นเนี่ยหนูก็จะใช้แปรงนะคะ แตะแป้งแล้วค่อยๆมาปัดเบาๆทั่วๆผิวหน้านะคะ ก็จะได้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติดูเป็นงานผิวอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าจริงๆ แล้วหน้าเราจะแน่นก็ตามด้วยเขียนคิ้วโดยใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะ โดยใช้แปรงเล็กๆ นะคะ ปัดเบา ๆ ไปที่บริเวณคิ้วค่ะ ต่อไปนะคะนุ้ยจะใช้อายแชโดว์โทนสีน้ำตาลนะคะ โดยนี้จะลงเป็นสีเบจก่อนนะคะ ใช้นิ้วลงทั่วเปลือกตานะคะ จากนั้นเนี่ยก็จะใช้แปรงลงเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะ ลงทับไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะ ลงไปบริเวณขอบขอบตาค่ะ จากนั้นก็เขียนอายไลเนอร์ดัดขนตาปัดมาสคาร่าให้เรียบร้อยค่ะ โดยจะปัดแก้มโดยใช้ที่ปัดแก้มโทนสีน้ำตาลนะคะ ปัดเฉพาะบริเวณโหนกแก้มขึ้นไปจนถึงบริเวณหางตาเท่านั้นค่ะ ต่อไปนะคะใช้ลิปสติกสีนูดแท่งเดิมนะคะมาทาปาก จากนั้นนะคะเชดดิ้งกรอบหน้าให้เรียบร้อยนะคะ เท่านี้นะคะลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ถ้าใครอยากดูลุคไหนอีกนะคะ สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย